ผู้ใดถนัดกดมือหรือว่าสิกดสเปซบาร์กะได้ทั้งสองแบบเลยเนาะค่ะสำหรับโลมาหนูนะนี่สิร้องกดมือแล้วก็สลับกับพวกสเปซบาร์อย่างแบบซี่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะผู้ใดที่เล่นเวลาใดเราเข่าแนะนำหนูนะมาได้เลยเนาะค่ะอยากให้หนูนะร้องให้อย่างซี่กะก็ได้คือกันกะบ่ว่ากันเนาะหนูนะมักร้องอย่างแบบไม่ไม่อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้หนูนะขอเล่นสูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนไปก่อนเนาะค่ะโอเคมาอีก 40 บาท สำหรับคนที่บอกว่าอยากเบิ้งเอ่อทุนหาซิปเปลี่ยนไปเห็นมันหอดมืนหนูนายใหญ่มันใส่เวลาโดน โอ้โหมงกุฎมา 3 ช่อง 2 แถวกะเป็น 60 บาท เออมาอีก 40เฮ้ย คอมโบหาแล้ว คอมโบ 6 มาว่ะตอนนี้ได้เข่าฟรีสปิน 10 ครั้งเฮ้ยเดี๋ยวโอเคมา คอมโบ7เข่าคอมโบ7ก็คือฟรีสปิน 20 ครั้งแล้วค่ะบวกมา220บาทมาโอเคไม่เปิดมาก็เอาเลยว่ะสำหรับคนที่ทักเขามาหาหนูนานะคะว่าอยากเบิ้งเอ่อทุนหาซิปแตกมื่น มันก็ได้อยู่เนาะค่ะ แต่ว่ามันต้องใส่เวลาโดนอะหากเล่นแบบชั่วโมงสองชั่วโมงจังเสียสีเบิ้งบ้าล่ะ เดี๋ยวห้าห้าอยากเบิ้งอีหลีเดี๋ยวนูนะสิสีร้องเล่นให้เบิ้งเนาะค่ะว่า มันเฮ็ดจังไดเวลาเขาซับไม่เวลาเขาแบบกดนี่อย่างเสียมันต้องมีจังหวะมีอย่างน้ำแบบสีเนาะค่ะ โรมามันเวลากดตรงตรงมีจังหวะนิดนึงโอเคไม่ค่อยเข่าเลยอ่ะอีกสิบบาท วิถ้าเป็นิบข้างแต่ว่าบ่ค่อยเข่ากะบ่เอานะบ่เป็นตาแปลว่าเป็นตาเอา แต่ก็ยังดีก็ไม่ได้อะเนาะ โอเคปป้อมาอีกสสี่ิบย่างหน่อยกะจักหาลอยไป อีกซี่ไม่สองหนึ่งโอเคอะบ่ได้เลย อ่ะ มาอีกอยู่สิบบาท แจกัน โอเคค่ะ บวกมาแค่ซี่ลอยอะฟีสบินยี่สิบครั้งเจ็ดร้อยแปดสิบ โอเค มา 20 บาท เอ้ย ดาบขวานมาอีก อ่า เฮ้ยองุ่นไดยูเออแถวนึงมา ไม่แจกันเอ้ยเดี๋ยว เขาฟิสปินอีกแล้วเหรอ หัวก็ออกฟิสปินเมื่อกี้เองนะ ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เดี๋ยวหนูนะว่า โลมามันบักอะเห็นคน เห็นคนแตกหลายอยู่นะโลมาช่วงนี้ โอเคค่ะมาอีกยี่สิบโอ้โห เออไดยู เสียดายแจกานอาจจะตกแทนสิงโตล็อก2บวกมาร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยว ครบพันหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่กันเนาะโอเคสำหรับผู้ใดที่อยาก อยากสอบถามหรือพูดคุยอย่างกับหนูนะก็สามารถกดเขากลุ่มเทเลแกรมมาได้เนาะค่ะ โอเค โอ้โหเต็มแถวสิงโตมาอีก3ช่องเฮ้ยเดี๋ยว3รอบติดอันนี้ 3 รอบติดแล้ว อร์อะโอเคค่ะ บวกม้าหนึ่งร้อยสิบบาทแล้วตอนนี้โอเคมาอีกยี่สิบแจกกันอีก เฮ้ยม้าว่ะอืมอีกสิบบาท เดี๋ยวก็สิมีคนทักมาถามเวลาหนูนะอีกแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวหนูนะ บอกมันทุกรอบได้ก็ได้อาว่าเฮ้ยร้อยแปดสิบโอเคมาบวกมาอีกร้อยแปดสิบเวลาที่หนูนะเล่นประจำแล้วค่ะ จะมีเก้าโมงบ่ายสองแล้วก็ตีสองค่ะหนูนะเล่นประจำสามเวลานี่ โอเค ปรับไม้ไป 60 ก่อน จังหวะต่อ โอเคค่ะ สำหรับเวลาที่หนูนะไซเลนกับมีเก้าโมงบ่ายสองตีโอ้โหสามร้อยหกสิบเบิงประทันเนี่ยไหนเมื่อกี้ อีกหกสิบ คาตาเวหอืมสี่ร้อยยี่สิบได้หรอ ผู้ใดที่มีเวลา ใดที่เล่นแล้วมันแตกกะ แนะนำเขามาได้ มี มีคนแนะนำมาบอกว่า นึ่งทุ่มแตกดีเนาะค่ะ เดี๋ยวมืออื่นก็แล้วกัน หนูนะสิ มาร้องโอ้โหโลแถวนึง เดี๋ยวมืออื่นหนูนะสิมาร้องเล่น อ่า ช่วงนึ่งทุ่มหุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองุ่นโอเคมาอีกร้อยยี่สิบแจกกันเขา โอเคเอ้ยคอมโบเอ้ยเดี๋ยว เขาฟีสปินอีกแล้วเหรอ เกินไปว่ะ แตกดีหรือนะ โอ้โหย่างเอาเลย ลองเอาไปใส่เบิ้งได้เนาะค่ะ สูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน เวลากดนี่เขาเขาลองกดเป็นจังหวะสมมติไอ้ปุ่มกดเด้งขึ้นมาเรา นับหนึ่งสองกด แล้วก็กดสามโอเคมาโอ้โห โลอีกแถวนึงแจ่แค่มาว่าบวมมาอีกสามร้อยเฮ้ยโคตรเอาแจกันมาอีกเฮ้ยเดี๋ยวอีกครั้งนึง อืมฟิลิปปินอีกแล้ว โอเค คอมโบสีมาว่ะโอเคคอมโบสีมาเป็นไหนล่ะ อีกสี่ร้อยสี่สิบกับมาดิล่ะโอ้โหไม่ยี่สิบบาท อม่ร้อยสี่สิบลูกเขา โอเค ขอแจกกันโอ้มุแจกกันมามาเฮ้ยรอบนี้โคตรเอาอะโอเคค่ะ บวกมาอีกหกร้อยยี่สิบบาท ไปเลยค่ะร้อยหาซิปอือหือโคตรสุดเลยมื้อนี้ โอเคค่ะบวกมาอีกสามร้อย อ่ะ อีกคาซิป โลมา โอ้โห ไม่ไปยางไวเลย ไว้ นึกว่าตะสีได้แบบเต็มช่อง โอเคองุ่น มาสองแถวได้แบบสี่หกร้อย โลอีก อีกครั้งนึง โอ้โห บ่เขา่าให้ครั้งนึงสิเขา่าวิสปปินอีกเนาะค่ะ บวกมาหนึ่งร้อย เอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อย เริ่ม เริ่มเบอร์ละหาซิป โอเค ดาบขวานเฮ้ย เข่าเรื่อย ๆ เลยว่ะมื่อนี่เข่าเรื่อย ๆ เลยเนาะค่ะฟีสปินตะวันมันได้บ่ค่อยหลายนะ โอเคมาแจกัน โลอีกหนึ่งแถวรับแปดร้อยมาว่ะกับมาติล่ะโอเค บวกมาเก้าร้อยหาสิบบาทแล้วเนาะค่ะ ตอนนี้สามพันเก้าเนาะค่ะ โอเคแถวหนึ่งเฮ้ย เดี๋ยว มื่อนี้มันต้องเป็นวันของหนูนะเก้าร้อยห้าสิบแล้วค่ะ โอเค อีกรอยนึงเออ อีกสี่ช่อง เฮ้ยหนูว่าจะสิได้เต็มช่อง โอ้โห เสียดายทหารเบื้องว่าม้าสามตัวแล้ว โอเคสี่ปันแปด เออ มาอีกโอเคเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆแล้วนะคะ เออมาสี่ช่องสองร้อยอังุนมา โอเคมาอีกรอยนึง โอ้โห สามร้อย เข่าเรื่อยๆแล้วค่ะ แต่ก็ยังขึ้นๆลงๆว่าในใบใสเลย เออมาอีกแถวนึงมาว่ะ แถวนึงเข่าเรื่อยๆ เลยเนาะค่ะ บวกมาทีแล้วแบบเจ็ดร้อยห้าสิบ เจ็ดร้อยห้าสิบ ถ้าสมมติเป็นสีเขียวก็สามร้อยเนาะค่ะกะคุ้มอยู่ สีเขียวอะ่ะ เออ สีช่อง อือหือโอเคค่ะ หาพันละ ม้าอีกสองร้อยห้าสิบอือหือม้าว่ะ หาปัญหา โอเคอ่ะหาสิบองุ่นมา โอเค ขออีก โอเคองุ่นมาอีก มาอีก โอ้ย คอมโบสามแล้วค่ะ อีกครั้งหนึ่งสิเขาฟิลิปปินส์กับพวกเขาให้ อ่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจอยาก สอบถามหรือว่าอย่างกับหนูนะเนาะค่ะโอ้โหม้าแบบสี่สิงโตมา ดาบควานตกลงมาอีกเนาะค่ะ โอเคมาอีกหาเลยมาว่าแจกัน เออ คอมโบซีเข่าฟีสปินอีกแล้วมาว่า เออนั่นละโลมาอีกดิ โอ้โหฟีสปินหาข้างหักได้อีกครั้งหนึ่งเขาจะได้เข่าฟีสปินสิบครั้งแล้วค่ะ แต่มันบ่มาให้ โอ้โหเสียดายอะโอเคมาอีกสิบโอเค เออหนึ่งแถวมาเก้าร้อย อีกร้อยหนึ่งอังุ่นมาอีก โอเค โอเคค่ะบวกมาหนึ่งพันห้าสิบบาทแล้วค่ะ เออสามร้อยมาว่ะสองพันเก้ารอยห้าสิบบาทนะค่ะ รอบนี้ เฮ้ย เข่าย่างดีเลยฟีสปินแปดพันสามแล้วค่ะ โอเคมาอีกห้าสิบ อีกหาซิปโอเคสำหรับผู้ใดที่มีอย่างอยากสอบถามอย่างนูนักอะสามารถกดเขากลุ่มเทเลแกรมมาได้เนาะค่ะเดี๋ยวนูนักสิทิ้งลิงเทเลแกรมไว้หายใต้คลิปเลยเนาะค่ะโอเคมาอีกร้อยห้าสิบบาทในกลุ่มเทเลแกรมเขามีกิจกรรมให้เล่นกันน้ำเนาะค่ะผู้ใดที่อยากได้ทุนเล่นฟรีกะกดเข่ามาเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเขาสิมาจัดให้สู้มือเนาะค่ะสำหรับกิจกรรมโอเค อีกร้อยนึงเหลือเจ็ดพันละ โอเค เรื่อยๆ เนาะค่ะ มาอีกสามร้อยอ่ะองุ่นโอเคหาซิปเฮ้ยโลมา มาว่ะอีกร้อยหาซิปเฮ้ยสิงโต โอเคสิงโตเข่าแจกันตกลงมาอีก นั่นละมาแล้วอีกสองร้อยเฮ้ย เดี๋ยวแจกันอีกไม่อีกร้อยนึง ตอนนี้เด็กเข่าฟรีจะเป็นสิบครั้งแล้วค่ะ คอมโบหกบวกสะสมอยู่ที่เก้าร้อยบาท ม้าว่ะ เฮ้ยโคตรเอาเลยฟิสปินเขาย่างดูเลยมาอีกร้อยนึงเสียดายมงกุฎสามร้อยม้าว่ะ อีกเจ็ดข้างเนาะค่ะ คุ้มๆเลยรอบนี้ โอ้โหร้อยนึงตังุนมาตะวันส่วนมากเขาเอ่อสิบข้างยี่สิบข้างนี่แตกว่าค่อยหลายปันใดเนาะค่ะ โอเค เออร้อยห้าสิบ สิงโต สามช่องเอง โอเคค่ะ เหลืออีกสี่ข้างเนาะค่ะ เออหมาอยู่ร้อยห้าสิบ แจกันเขาโอเคมาสองร้อยห้าสิบองุ่นวะดาบขวานอู้หูบอสตกล็อกแรกห้าตกล็อกแรกกะสีได้อีกเนาะค่ะ โอเค มาอีกร้อยนึง รอบสุดท้าย เออสี่ช่องสามร้อยห้าสิบแจกันอีก มาอีก โอ้โหบอมาโอเคค่ะ ตอนนี้หนูนะได้บวกสะสมไปที่ 2,700 บาท เนาะค่ะ โอเคหนึ่งมือละ ขอกดต้อนเนาะค่ะ โอเค อืมสี่ช่อง โอเคค่ะ โอ้โหยาวามาอีกรอยนึงองุน เออ โอเคค่ะ บวกไม่อีกร้อยห้าสิบโอ้โห เออ มาอีกร้อยหนึ่งยาวาเฮ้ยเดี๋ยวมงกุฎโอเค โอ้โหหาพันหนึ่งร้อยมงกุฎมาหรือวาย มาสามโตแล้วค่ะบวกมาห้าพันสองเย็ดแค่ข้างเดียวเลยได้นี่ เฮ้ยมงกุฎในรอบจักเดือนบ่หูโอเค บวกมาทั้งเบิดร้อยบาทเนาะค่ะสะสมไปที่งหมื่่นนสสีพัแปดร้อยี่สิบบาทโคตรเอา โอเคค่ะ เดี๋ยวขอเซาซ้ำนี่ก็แล้วกัน เดี๋ยวผู้ใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่มเทเลแกรมเดี๋ยวหนูนะสิถิ่งลิงไว้หายใต้คลิปเนาะค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวจังในมื้อนี้หนูนะก็ขอโตวลาไปก่อนเนาะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ